ความรักมักหมุนรอบความโรแมนติก ดอกไม้และภาพยนตร์ แต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้จบแบบนั้น ความสัมพันธ์ใช้เวลาผลิบาน และใช้คนสองคนเต้นรำไปด้วยกัน สงสัยไหมว่าคุณและคู่อยู่ระยะไหนกันแล้ว นี่คือ 6 ระดับของความสัมพันธ์ 1. ฮิวโฟเรียยูโฟเรีย คุณเคยชอบลักษณะของคนบางคน แต่กลับรำคาญในระยะยาวไหม ในระยะแรก เราเรียกว่าระยะดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ด้วย สิ่งต่างๆ มักดูน่าตื่นเต้น น่าจดจำลูซี่บราวน์ศาสตราจารย์คลินิกสาขาประสาทวิทยา ได้ศึกษากิจกรรมในสมองของผู้กำลังตกหลุมรักเธอพบว่าในระยะแรกเมื่อเราตกหลุมรักใคร เรามักแห่อภัยเขาได้ง่าย ๆ นี่เรียกว่าการเลื่อนการตัดสินทางลบออกไป ที่สมองเรามองข้ามข้อเสียของคนไปก่อน แค่คุณคิดว่าคู่ของคุณสมบูรณ์แบบ การตัดสินของคุณจะค่อยๆ ดีขึ้นตามเวลา และตรวจสอบความเข้ากันได้ที่แท้จริง 2. ระยะตาสว่าง นี่คือเมื่อเรื่องต่างๆดุเดือดมากขึ้น และความจริงเริ่มเข้ามา คุณจะเริ่มเห็นคู่ว่าจริงๆ แล้วเขาเป็นคนยังไง คู่ที่แต่างงานเร็วไปแล้วอย่า ไม่เคยก้าวข้ามระยะนี้ นี่คือระยะที่ความต่างทำให้คุณห่างกันมากขึ้นแทนที่จะดึงดูดคุณเข้าหากัน ขณะที่ฝ่ายหนึ่งอาจอยากได้พื้นที่ส่วนตัว อีกฝ่ายอาจวิ่งไล่ตามความใกล้ชิด 3. บททดสอบใหญ่ นี่คือระยะที่ต้องทุ่มเทที่สุด คู่รักมักผ่านไปได้หรือเลิกไปเลย ขึ้นกับว่าเขารับมือกับปัญหายังไง เพื่อให้ความสัมพันธ์เติบโตและพัฒนาเขาต้องหาจุดประนีประนอมและเรียนรู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผล การทำสิ่งใหม่ๆด้วยกันก็ช่วยได้ ดรอาร์เธอร์แอรอนพบว่า คู่รักที่แชร์ประสบการณ์ใหม่บ่อย ๆ ได้รับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของเขามากกว่าคนที่แชร์ประสบการณ์ที่ดีแบบเดิมๆ 4. ระยะมั่นคง ยินดีด้วยถ้าคุณมาถึงระยะนี้ก็แปลว่าคุณและคู่รักรู้จักวิธีการจัดการความต่าง คุณชนะทั้งคู่แล้วรู้สึกสดชื่นด้วย คุณไม่พยายามควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงอีกฝ่าย แต่ยอมรับกันและกันแม้จะมีความต่าง คุณเคารพขอบเขตกัน และรู้สึกสบายใจทั้งคู่ 5. พันธสัญญา ระยะนี้คุณทราบแล้วว่า ไม่ใช่คุณขาดเขาไม่ได้ แต่คุณเลือกที่จะอยู่กับเขามากกว่า นี่เป็นบทสรุปที่ดีที่จะไปถึง และคุณควรภูมิใจที่ไปถึงจุดนั้นได้ ดรสตีเวนสตอร์ซี่เน้นย้ำว่า พันธสัญญาและความเป็นส่วนตัว ควรคงอยู่ร่วมกัน คนที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่าง introvert อาจมองการเกี่ยวดองกันว่าเป็นภัยต่อเวลาส่วนตัวของเขา เพื่อรักษาความสมดุลของทั้งคู่ไว้ คุยกันว่าเราอนุญาตให้เต็มที่กี่คนและใกล้ชิดได้ระดับไหน 6. สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง ในระยะสุดท้ายนี้คุณและคนรักทำงานนอกความสัมพันธ์ และเริ่มหลอมรวมไปกับโลก คุณอาจทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่หรืองานการกุศล เทียบกับระยะแรกที่ความหลงไหลยังเข้มข้นศาสตราจารย์อีเลนฮาร์ฟิลแนะนำว่า ความสัมพันธ์ระยะยาวสนใจความเป็นเพื่อนที่แน่นแฟนมากกว่า เมื่อคุณและคนรักมาถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งคุณอนุญาตคนรักให้เป่งบานในกิจกรรมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นงานการกุศล หรืองานอดิเรกแม้ระยะเหล่านี้จะเขียนไว้เหมือนไล่เรียงลำดับมา แต่ไม่ได้แปลว่าคุณและคนรักจะพบประสบการณ์เดียวกันนี้ บางคู่อาจย้อนกลับไปบางตอนใหม่เพื่อเติบโต ประเด็นที่เขียนระยะเหล่านี้ เพื่อช่วยคุณและคนรักให้ไปจุดลงเอยด้วยกันได้ ขอให้คุณโชคดี คุณและคนรักอยู่ในระยะไหน หรือคุณกำลังอยู่ในระยะท้าทายหรือเปล่าคู่ของคุณสร้างฝันหรือไม่ แบ่งปันความเห็นได้ข้างล่างนะคะ อย่าลืมกดติดตามสำหรับวิดีโอและเคล็ดลับเพิ่มเติม ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ